ันกับหันมากราบพี่มัมด้วยแล้วนี่เจ้าผิดนะครับ เจ้าผิดนนทบุรีตลอดงลบุามสู้คนต่อคนปหาพวกกาดมือันด้วยสายสินติดลุ่งผ้าอยากลังหรือปลกเขมร มีพันมือหรือพันแขนเรียกว่าประเดิยมีพันหัวที่เรียกว่ามงคลและพันใจหรือพันลำอันมีจิตใจที่สง่างาม ไม่ให้นำวิชาความรู้ทางมวยไทยไปทำร้ายผู้ผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าแต่สามารถใช้ป้องกันตัวเองได้ มัธยมปีที่หนึ่งโรงเรียนไซน้อย โดยท่านผู้อำนวยการลังสมันยาลักษ์พบกับเด็กชายธีรวัตรพึ่งหัว นักเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งเช่นกัน โรงเรียนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีด้วยผลงามความดีของ คุณแววหรือคุณเทียมใจวงคำเหล่าทางโรงเรียนไซน้อยได้น้อมนำการแสดงเพื่อเป็นเกียรติแล้วไว้อะไรในการจากไปครั้งนี้ครั้งแรกเอาแล้วครับ หาขึ้นมาเลยนะครับเอาปัดมัดฟับ โอ้โหไอ้ทีบอันนั้นทีบอันทีบเอาดีเอาแล้วแต่หาคาดปับแทงเอา ความเหลียวหลังเอาขึ้นหักบ้านขยานไม่ดอนเว้ยแ้วบังชาบังโอ้โห นี่เอาไอยขึ้นไปไอ้ฤาษีมาเอาเอาหลบเอองานนี้งานแรกขอโทษนะครับเอาประกาศทานมาเอเอาพี่มังเชียร์น่ยแล้วจับปั๊บปั๊บเอาโอ้ฟันหวานลูกบวบ่า ันี่นะครับเาพาจับครับ โอ้โหเนี่ยไอ้แทงเขาแทงเขาไว้โอ้โหอาเป็นอะไรเล่นน้ำครับ เอาเด้เอาโตครับนี่นะครับอีเหนาแทงเก่งอ่า อับอับเนี่ยโอ้โหอันชาดว่ามันจะต้องต้องไปเลยเอาไอ้เอาโอเอาเอาเริ่มเริ่มเริ่มสายผ่านแล้วไปเออยชาดมาโอ้โหเอาเอาเอาเอาแทงเอาแทงสวยๆเออ จีนด้วยครับปัมปัมปักอยู่นี่ไปหน้าลุงยี่สิบเดี๋ยวอ่าบนละพันครับบละพันมึงอย่าสั่งมึงขโมยเงินก๋วยเตี๋ยวมาตั้งนะเอามือให้นายกตัวแล้วนะครั สวยๆเออ เอา เอาไงแตงงานพอโอ้ไม่โดนไว้โดนไหลล้มเลยเว้ยจบ